โอเค 20 บาท เรากัดไส้ออโต้สิบข้างค่ะ โอเค การ้องเปลี่ยนเวลาเล่นไปเรื่อยๆ เนาะค่ะแต่ว่าส่วนมากหนูนะสีวนๆ อยู่กับเวลาช่วงเศร้านี่แหละไม่ค่อยเล่นเอ่อช่วงไม่บายปันไหนเนาะ โอเค เออโห เชี่ยมาว่ะ อ้าว สมมาค่ะ สมพุ่นสีมาได้บิ๊กวินแล้วค่ะรอบนี้มาแบบงงงเฮ้ย เอาว่ะ600บาทแล้วค่ะ โอเค บิ๊กวินแตก600บาท ได้สมค่ะเวลาเมื่อกี้มามาแห่งสี่ละสมไปสี่สิบบาทค่ะเราลอยไปสี่สิบใส่สิบไม่ โอเค ค่อยๆไต่ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเนาะค่ะเออสะโพกมาอ่ะโอเคค่ะอีกสิบไม่อาจจะมีเบอร์แน่นะคะช่วงนี้เพราะว่ามันยังเศร้าอยู่เลยอ้าวท้องม้าว่ะก้อนท้องม้าแล้วค่ะ โอเคบิ๊กวินแตกแล้วค่ะ480 บาท เอ้ย 840 บาทโอ้ยเบอร์เนาะสูมาอันนี้เขาเอิ้นว่ายกกันเนาะเขียวเนี่ย จักสอเอิ้นว่าอย่างสูบอมาถ้าสมมติว่า มันหมุนโดนแบบเมื่อกี้ก็คือบอมาเนาะถ้าสมมติว่าภาพมันเริ่มดึงปุ๊บแล้วซองกระเด็นออกมาเสียซองมันฟองออกมาเสียอันนั้นอะคือสิได้อันนี้บอมาเห็นบอสภาพ บ่ต้องมาล่อก็ได้นะฮาสิม้านี่มาแบบตกใจอะ่ะเพิ่นว่าอย่างบ่ได้ให้ตั้งโตอะ่ะสองสิฟงออกมาก่อนเลย สวยสมมาขึ้นขึ้นลงลงแล้วค่ะ เดี๋ยวเขาสิมาเปรียบเทียบวัดกันอีกเทียนึงว่าช่วงเวลาใดดีที่สุด ก็ถ้าถามนะหนูนะก็ว่าช่วงประมาณเก้าโมงนะตัวเวลาอื่นกับว่าท่านเคยร้องเลยเลยกับกันเลยบอกว่าได้แล้วค่ะ อันนี้ก็เบาไม้อีกก็สภาพถ้าสมมติเล่นว่า สักพักนึงเรากระสิเบิ้งออกแล้วค่ะว่าหามันที่เขาบ่เขามันที่เป็นยังไงโอเคเฮ้ยจะไปยังหลกสูเออซองมาเยาว่าเถอะแตกกัะแตกแบบหน่อยๆนะเออนี่ละมามาแล้วโอเคมา โอเคได้สมค่ะ สวยอีกสองช่องอีกสองช่องมา อ้าโอ้โหพวกเขาอย่างวะ ไปหาอีกสิบไม่ ปกติแล้วฮะสมมติว่าได้สมได้ตะโพงเสียมันสิเข่าให้นะ คุณสิบอะ โอ้เชื่อเอ้ยอย่างวะ แปลว่าดวงหรือบ่มีเลยได้เนี่ย เอาละเวลาเจ็ดโมงหนูนะวงไว้เลยว่าอย่าเล่นอีก อาจจะต้องร้องอีกจักสองสามเทียนแล้วค่ะ มาดิ เออ สมมา สภาพ เอาลายเก่าเลย อย่าว่าเออ ได้ไว้อยู่ มาดิ เออได้ละโอเคคูณสิบมาพันสองนะค่ะ โอ้โห เชี่ยกว่าสิเขาให้ปกติแล้วหนูนะไม่ค่อยได้ เอ่อเพิ่นว่าอย่างอะบ่บ่แตกคูณสิบเนาะถ้าสมมติว่าเป็นสมมาโอ้โหหกสิบบาทค่ะสิบไม่คือเก่า หรือว่าเขาสีร้องไปเล่นไม่ เอ่อ ไม่เช็คหนาไม่เขาเรียกอย่างวะ ไม่บาดอะสามสิบรอบ แล้วก็ไม่แบบปกติอีก30 รอบ แบบที่กานาเล่นนะ เพราะว่าหนูนาท่านได้เอามาลองเลย มันเป็นสูตรในเกมงัวเออโอเคก่อนท้องมา สวยเลยงามๆเลยเนาะค่ะ ก่อนท้องไลน์นี่พันสองค่ะโอ้โหก่อนท้องแม่งแตกซ้ำมานี่เลยเหรอซ้ำสมเลยเหรอสภาพ โหโอ้โห โอ้โหยางเกลือ โอ้โห สภาพ ไปค่ะออโต้สิบครั้ง ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่ว่าได้เข่ากุมเทเลแกรมเดี๋ยวู้นะก็ขอฝากไว้น้ำแน่เนาะ เออบอมมา กับเอ่อกุ่มเซียนพ่อมีไอพีเนาะค่ะ เขามาร่วมสนุกกับกิจกรรมแจกเครดิตฟรีของเขาเลยเนาะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่เนาะค่ะกับช่องรักปันสล็อตเนาะสิบไม่เออ ไป คำว่าร่วมสนุกกับกิจกรรมเขาได้นาะค่ะเขามีเครดิตฟรีแจกให้เล่นกันซุ้มมือ มือนึงกะหลายรอบอยู่นะกะเขามาเบิ้งก้อนก็ได้เนาะค่ะฮาบอมักกะจังว่ากันเนาะไปโอ้โหสามร้อยบอมาไอตัวเสือเนี่ย มันสิมีแบบของเล่นที่เป็นเขาเรียกว่าอย่างนะฟิกเกอร์บอวะามันน่ารักอะ่ะดูนะอยากได้อะ่ะ น่ารักอยู่นะ ถ้ามีฟิกเกอร์นี่หนูหนาซื้อเลย โอเคสามพันเราก็ปรับใหม่ ต่อเป็นร้อยนึงแล้วค่ะสิบใหม่คือเก้าโอเคห้าร้อยบาท ค่อยๆ เล่นไปค่อยๆ ไต่ไปเนาะค่ะ โอ้โห เชี่ยขาดแถวเดียวว่างหันแถวสุดท้ายห้าเข่าเนี่ย เขาได้คูณสิบเลยนะ เกมเสือนี่ดีมองนึงแล้วค่ะ ตรงที่ว่าต่อให้เป็นไลท์ไหนก็ตาม โอ้โห เชี่ยมาว่ะ โอ้โห4,002อุ้ยเสียดายนะเบื้องว่ะถุงท้องบ่เข่าคูณสิบ200 ค่ะ ไป ดันไม่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะสำหรับผู้ใดที่เลือกเวลาเล่นบ่ถืออืมหนูนะว่าเล่นช่วงเศร้าๆอ่ะหนูนะว่าเล่นดีเนาะเพราะว่าช่วงเศร้านี่คนไม่ค่อยเล่นกันหลายแล้วที่นี่เขาแบบบางคนเขาแบบไปเฮ็ดงานเนี่ยกับฟีนเนาะค่ะเออสิบไม่ค่ะ โ่งูว่าสิเกียวบ่นะ แต่ว่าสำหรับหนูนะหนูนะคิดว่าหากสมมติแห่งค้นเล่นหน่อยคู่เขาด้วยอย่างอ่ะคู่แข่งเขากับสิหน่อยลงไปนำ เออล้องเลือกเวลาเล่นดี ๆ เนาะไปสิไม่มาสมเออ นั่นละโอ้ยมา สวยอีกสามอัน สวย โอ้โหเชี่ยมาเลยว่ะสองรอบสองรอบ ได้เลยแล้วค่ะหกพันบาท โอเค 6,000 บาทมาแล้ว มือนี้อาจสิเวาบุหูเรี้ยงแน่เนะค่ะ เพราะว่าหนูน้าตื่นเศร้าเยาว่าตื่นเศร้าเถอะ แทบสิบไม่ได้นอนเลย มื้อนึงปรับไป 400แล้วค่ะ โอเคใส่ออโต้สิบครั้งไปค่ะรู้ผู้ใดมีเวลาดี ๆก็สามารถแนะนำเขามาได้เลยเนาะค่ะ ทักเขามาบอกเลยในเทเลแกรม เออ ว่าเล่นเวลาใดจังสิดี อ๋อ มาวะ8,000 บาทค่ะก้อนท้องเขาสามก้อน เอ้ยสองก้อนแล้วก็ได้ไว้ โอ้โหสิบไม้โอ้โหแทบสิบว่าเขาเลยนะ อันนี้คือขาดทุนแบบยับๆเลยด้วยเนี่ยเมื่อวะเออ สภาพ ไปค่ะอีกสิบไม้ แค่ได้สมอีกแล้ว โอ้โหไปอย่างมีดวงตั้งกับสมว่า สมมันได้หน่อยไหมมันมันได้บิ๊กวินอะอย่างอื่นบ่ได้บ่สูอ้าวอีกอันเดียว โอเค มา โอ้โหเชียร์โคตรเอาพันสองค่ะโคตรสวยหนนึ่งมืสองพันบาทอุ้ยได้อยู่นะแห้งเหรนไม่ไม่สูงสูงนี่ แห้งตะคุ่มแล้วค่ะ คสิบไม่เอาถือว่าโอเคอยู่โอ้โหสองร้อยสี่สิบโอ้ยสภาพบรรยามันสิบ่เข่ามันกับบ่เข่าเลยนะ โอ้โห โอ้โห โอ้โห โอ้โห หาไม่บ่เข่าเลย มาดิ โอ้โหหกไม่ เจ็ดแปดเก้าสิบ เอ้ยม้าโอ้โหม้าไม่ที่สิบพอดี โอเคนึกว่าจะสิบพวกเขาแล้ว มาตัดโพกไม่โอเคขาดอีกสองอัน อีกอันเดียวมา อีกอันเดียว โอเค สวยงามไว้เขา โอ้โหมาสองหมื่นเลยสองพันหุ้นสิบแล้วค่ะ โอเคเดี๋ยวหนูนะกบขอพอซัมนีกันแล้วกันเนาะค่ะได้อยู่นะ โอเค